การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล หรือว่า Human Resource Information System หมายถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายนะครับที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานทรัพยากรบุคคลนำมาประมวลวิเคราะห์แล้วก็กระจายสารสนเทศไปยัง ผู้ใช้ให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาเพื่อที่จะนำไปทำงานต่อในกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการในระดับปฏิบัติการนะครับระดับตัดสินใจในระดับผู้บริหารนะครับในด้านของงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกระบวนการในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานองค์รวมของทั้งองค์กร เช่น งานวางแผนหรือว่างานการการทำงานเชิงกลยุทธ์นะครับ ซึ่ง ต่อไปเนี่ยเราก็จะได้พบกับท่านผู้บริหารระบบ HR นะครับซึ่งท่านก็ทำตั้งแต่การพัฒนาระบบแล้วก็นำมาใช้งาน ท่านก็จะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการใช้ระบบ HRIS หรือว่า Information Resource Information System นะครับมีทั้งสองท่านก็คือท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชสิทธิ์ สุขหุดผู้บริหารไอทีของสำนัก บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ และท่านที่2คุณการจนาสัตซื่อผู้บริหารด้านไอทีของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดครับ สวัสดีคับนักศึกษา วันนี้ในหัวข้อ HR นะครับเราได้พูดไปแล้วว่า HR จะประกอบไปด้วยเรื่องของการสรรหาการพัฒนา การประเมินแล้วก็บริหารค่าตอบแทนนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือ การทำให้บุคลากรนั้นปรับตำแหน่งยกย้ายหรือว่าจะออกไปจากองค์กร หรือว่าย้ายตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ ในการที่เราได้เห็นภาพแบบนี้ เราก็มาดูว่าเออถ้าระบบจริง ๆ เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร รัฐสิทธิ์สุขพุทธท่านได้เป็นผู้ที่ดูแลระบบ แล้วก็พัฒนาระบบ HR ของมหาวิทยาลัยมานานนะครับ ในตอนแรกขอเรียนถามอาจารย์นะครับว่าถ้าพูดถึงขอบเขตของงาน HRIS เราเรียกว่า HRIS ใช่ไหมครับ ของมหาวิทยาลัยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับระบบ HR นะครับของมหาวิทยาลัยเราเรียกว่าระบบ CMU นะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้กรอบของมหาวิทยาลัยนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น CMU HR นะครับ ซึ่ง โดยตัวระบบเองเนี่ยที่ได้ออกแบบไว้เนี่ยจะต้องเป็นระบบที่เป็นซิงเกิลซิสเต็มหมายความว่าเป็นระบบหนึ่งระบบ แล้วก็สามารถที่จะรองรับระบบงาน HR ได้ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้ถามว่าขอบเขตของตัวระบบเนี่ยมันมีขนาดขนาดใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะครับ คือในความเป็นซิงเกิลซิสเต็มเนี่ยระบบจะต้องสามารถรองรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเภทได้นะครับ ซึ่งมีอยู่หมื่นกว่าคนนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 1 1 0 0 0 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีหลายประเภทนะครับ เช่นมีเรามีข้าราชการ มีพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับที่แบ่งออกเป็นทั้งเงินแผ่นดินและเงินรายได้ มีลูกจ้างประจำ แล้วก็มีลูกจ้างชั่วคราวนะครับ ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมี ระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยในแต่ละประเภทอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นระบบจะต้องสามารถที่จะรองรับในเรื่องของความหลากหลายของบุคลากรแต่ละประเภทได้นะครับ ทีนี้ระบบที่เป็นระบบที่เป็นซิงเกิลหนึ่งระบบนะครับความหมายของการใช้งานเนี่ยจะต้องสามารถใช้งานได้โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนส่วนกลางนะครับ ก็คือกองบริหารงานบุคคล แล้วเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นงานบุคคลที่อยู่ตามคณะตามส่วนงาน ก็จะต้องสามารถใช้งานได้ด้วยนะครับอีก22 คณะ แล้วก็อีกเท่าไหร่ละ10 กว่าหน่วยงานที่อยู่รอบๆนะครับ ใช่ครับ แล้วก็โดยตัวระบบเองเนี่ย บางข้อมูลบางส่วนเนี่ย เรายังเปิดเผยให้กับเจ้าตัว หมายถึงว่าตัวอาจารย์เอง นักวิจัยเจ้าหน้าที่นะครับ เวลาที่เราเก็บ ยนประวัติของเขา นะครับเจ้าตัวเองสามารถจะเข้ามาดูข้อมูลของตัวเองได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยเจ้าของข้อมูลเอง โดยเจ้าของครับใช่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบ HR ที่ที่ครอบคลุมนะครับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่คอยดูรวบรวมข้อมูลว่าตอนนี้ในเชิงอินโฟเมชันภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงบ้าง มีอาจารย์ที่ เป็นศาสตราจารย์กี่คนรองศาสตราจารย์กี่คน ผู้ช่วยกี่คนนะครับแล้วเป็นอาจารย์กี่คน เป็นเรียนจบในระดับด็อกเตอร์เท่าไหร่ปริญญาโทเท่าไหร่หรือว่าประวัติว่าจบจากไหนด้วยนะครับ ก็คือประวัติทั้งหมดของอาจารย์ รวมทั้งประวัติการเลื่อนขั้นต่างๆซึ่งนักศึกษาจะเห็นภาพในระบบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงระบบเนี่ยมันอายุกี่ปีแล้วนะครับ ระบบนี้ ประมาณ 10กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่ที่เราได้มีการพัฒนาระบบนี้นะครับโดยที่ เริ่มตั้งแต่ปี 2548นะครับตอนนั้นเนี่ยเรายังใช้เกณฑ์หรือระเบียบเดิมนะครับที่นำมาพัฒนา แล้วพอหลังจากปี 2551นะครับหลังจากที่มหาลัยออกนอกระบบนะครับ ก็ก็มีกฎระเบียบใหม่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ เราได้มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาอีกนะครับ แล้วก็จากในเรื่องของทะเบียนประวัติของ ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นเรื่องของการประเมินนะครับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรนะครับ ซึ่งผมคิดว่าตัวระบบเองเนี่ยมันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติของซอฟต์แวร์นะครับที่เมื่อมีกฎระเบียบใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความต้องการใหม่ ๆของเจ้าหน้าที่ ก็ต้องมีการปรับระบบให้มันมีความทันสมัยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อมีมีระบบแล้วเนี่ยระบบก็จะต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากว่าปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนนะครับ ก็คือกฎระเบียบที่เปลี่ยนไปนะครับ เรื่องของพอเข้ามาถึงปุ๊บกระบวนการภายในอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามนั้น แล้วเราก็จะต้องมาบอกคนตรงกลางด้วยว่าเราตอนนี้เปลี่ยนโปรเซสเป็นแบบนี้นะ บอกยูเซอร์ว่าระบบเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะนะครับ ซึ่งระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับคนทุกๆคนนะครับ แล้วก็นอกจากเกี่ยวข้องกันในระบบ HR แล้วยังเกี่ยวข้องกับระบบทางด้าน Finance ระบบทางฝั่งฝั่งเรียกว่าฝั่งบัญชีไหมครับฝั่งการเงินหรือบัญชีใช่ฮะระบบนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ คือหลังจากที่เรามีเรื่องของทะเบียนประวัติของบุคลากรนะครับมีการกรอกข้อมูลที่เป็นภาระงานสอนภาระงานวิจัยนะครับของบุคลากรแล้วเนี่ย ก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงิน เดือนนะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราเราสามารถที่จะเชื่อมข้อมูลของบุคลากรไปยังข้อมูลทางการเงิน ก็คือในระบบ payroll ระบบการจ่ายเงินจ่ายเงินเดือนกันครับซึ่งพูดถึงประโยชน์นะครับของตัวระบบเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงจากฐานข้อมูล ของบุคลากรไปยังฐานข้อมูลด้านการเงินได้อีก และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือทำให้เราสามารถที่จะประเมินผลพนักงานบุคลากรได้เร็วขึ้นนะครับ การเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์เราสามารถที่จ่ายเงินเดือนได้ได้เร็วขึ้นนะครับ ตามผลการปฏิบัติงานครับ ครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าระบบ HR ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การสรรหานะครับ แล้วก็บันทึกการพัฒนา แล้วก็การประเมินบุคลากรนะครับ แล้วก็นำมาซึ่งการบริหารค่าตอบแทน เมื่อได้ตัวเลขหรือว่าได้ข้อสรุปแล้วก็จะส่งไปให้ยังหน่วยการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะไปเข้าในบัญชีเงินเดือน บัญชีเงินเดือนก็จะปรับตัวเลขไปตามที่ HR ส่งให้ และเขาก็จะส่งตัวนี้ไปให้ธนาคารเพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไป ตรงนี้เป็นภาพของการเชื่อมโยงทั้งตัว HR เอง และตัว HR ก็ยังเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ อันนี้เป็นการเรื่องของ information system ที่มันเชื่อมต่อกันระหว่างระบบด้วยนะครับ ก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แล้วก็นักศึกษาคงจะได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับของระบบ HR ของ ทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็ในการประยุกต์ใช้งาน หรือว่าในการที่จะเอาไปใช้นักศึกษาก็ต้องอยากให้ดูตรงปัจจัยที่ทำให้สำเร็จเนี่ยจะเห็นว่าผู้บริหารบุคลากรนะครับที่จะต้องมาช่วยกันทุ่มเทในการทำงานร่วมกัน ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรอกครับที่จะสามารถพัฒนาไอทีของหน่วยงานได้สำเร็จ เพราะว่ามันเป็นระบบไอทีของเรา เราเองเป็นผู้ใช้นะครับ ที่จะอยู่กับระบบ ก็ต้องมาช่วยกันพัฒนาช่วยกันคีย์ข้อมูลนะครับเมื่อคีย์ข้อมูลมีข้อมูลแล้ว ข้อมูลก็จะถูกส่งขึ้นมาเรื่อย ๆตาม ภาพที่เห็นนะครับก็คือจาก transaction ขึ้นมาเป็น MIS ขึ้นไปถึง EIS ก็ผู้บริหารก็จะเห็นภาพทั้งหมดนะครับตรงกลางก็จะได้ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บุคลากรเองเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้ดูข้อมูลของตัวเองด้วยนะครับนี่คือภาพรวมของอระบบข้อมูล HR แล้วก็ระบบข้อมูลขององค์กร ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในวันนี้ แล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาขอบคุณครับ ระบบคนเขียนมืออยู่เลยนะคะ อย่างอย่างแม่ก็ใช้เซลล์นะคะเข้ามาในการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะคำนวณอะไรต่างๆนะคะที่เป็นค่าตอบแทนทีนี้พอมาถึงในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยกระแสของคำว่า HRIS นะคะหรือบางที่เขาอาจจะเรียกว่า HRIS ก็ตาม แต่นะคะแล้วแต่บริบทเนี่ยทางดอยคำเนี่ยได้มีการมองว่าออระบบงานเนี่ยน่าสนใจ เหตุใดทำไมถึงมองว่าน่าสนใจก็คือ หลังจากที่เราได้มีการทำงานมาสักระยะหนึ่ง แล้วรอยคำเนี่ยก็จะมีจุดเปลี่ยนของของของตัวงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยรวมถึงยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีเทคโนโลยีจริงๆนะคะ ส่งผลให้เราต้องปรับตัวละทีนี้พอเราต้องปรับตัวเราปุ๊บเนี่ยเรามองถึงเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องแรกเลย กระบวนการทำงานเราต้องเปลี่ยนแน่นอนนะคะ ในส่วนที่ 2 พฤติกรรมของของคนใน ที่ทำงานก็ต้องเปลี่ยน และอย่างที่ 3 เรื่องสำคัญเลยค่ะ เรื่องของเจเนอเรชันที่เข้ามาในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเจน Y เข้ามามีบทบาทในสถานที่ทำงานมากยิ่งขึ้น ความต่างระหว่างคนในยุคก่อนนะคะที่จะเป็นหรือจะเรียกเบบี้บูมเมอร์ก็ตาม หรือจะว่าเป็นเรียกเจน X ก็ตามนะคะ ทีเนี้ยเกิดการทำงานร่วมกันละ ดังนั้นหากองค์กรไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงาน งานมันอาจจะชะงักหรือมันอาจจะเกิดความเมื่อยนะคะเบื่อหน่ายขึ้นมาว่า เอ๊ะทำไมไม่มีเครื่องมือในการสนับสนุนเลย ดังนั้นโดยคำก็จึงกลับมามองแล้วว่า โอเค ระบบงานแรก ที่จะพัฒนาต่อยอดจากที่เราเคยมี SAP ระบบเนี่ย HR ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราขอดึงขึ้นมานะคะโดยโดยข้อมูลขององค์กรเนี่ยพบว่า บุคลากรที่เป็น Gen X หรือเบบี้บูมเมอร์กับบุคลากรที่เป็นเจน Y เนี่ยมีสัดส่วนที่เท่ากันเลยครึ่งครึ่งเลยนะคะคือคือมีสัดส่วนเท่ากัน โดยโดยโดยตอนนี้องค์กรใช้คนที่เป็นเจน X เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงกระบวนการทำงานวิธีการคิดหรือวิธีการทำงานระหว่างเบบี้บูมเมอร์กับวยนะคะหลังจากนั้นปุ๊บพอพอเราเริ่มศึกษากันเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมเราก็เลยพบเลยว่าโอเคพฤติกรรมการ คนเจน Y เนี่ยจะรู้สึกว่าต้องใช้ไอที เข้ามาต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นรวมไปถึงสมาร์ทโฟนด้วยนะคะเข้ามาช่วยในการทำงานเขามากขึ้นโอเค อีกภาคหนึ่งที่เป็นคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่สะดวกไม่คล่องตัว แต่ทีนี้เรามีจุดตรงกลางขึ้นมาได้นะคะ โดยที่ระบบงานที่ที่ที่ลอยคำนำมาปรับให้เข้ากับบริบทขององค์กรอื่นก็คืออย่างเช่นระบบแรกนะคะ แน่นอนเลยต้องเป็นเรื่องของงานทะเบียนประวัติบุคคล จากเดิมที่เราเก็บเป็นเอกสาร จะเห็นในชั้นเลยนะคะคนไอทีก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่ที่จะต้องสืบค้นข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลเนี่ยต้องไปเปิดแฟ้มไปเปิดกระดาษปุ๊บเนี่ยรู้สึกช้านะคะ บางอย่างมันก็ไม่อัปเดตก็มีนะคะดังนั้นระบบงานทะเบียนและประวัติของบุคลากรต้องนำมาเข้าระบบไอทีเราแน่นอนนะคะ ในส่วนต่อมาเรื่องของการลงเวลาปฏิบัติงานระบบต่อมาก็คือเราจะเลือกนำมาใช้ด้วยด้วยเหมือนกัน เพราะว่า ของเราเนี่ยจากที่เรามีสำนักงานกลางที่ส่วนกลางแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีโรงงานหลวงนะคะอยู่ในจังหวัดต่างๆ ถึง 4 จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นการลงเวลาปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานแต่ละที่เนี่ยก็คือ ก็ต้องนำมาใช้ได้เหมือนกันส่วนที่ 3 ในรอบเดือนเนี่ยจะมีเวลาอยู่ 30 วันโดยประมาณนะคะแต่ว่าการคำนวณเวลาการทำโอทีการลงเวลาการทำงานตามกบเวลาต่างๆเนี่ยที่โรงงานหลวงเนี่ยมีมีมีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนงานบุคคลที่เขาจะต้องคำนวณเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยเขาจะต้องใช้มือใช้เครื่องคิดเลขแน่นอนเขาความผิดพลาดมีแน่นอน เพราะฉะนั้นระบบเนี้ยคอมพิวเตอร์ต้องเข้ามาช่วยเขา เพื่อที่ให้หนึ่งลดความผิดพลาดสองลดระยะเวลาสามสามารถที่จะประมวลผลได้ทันรอบ เดือน 30 วันแต่ละวันนะคะระบบที่4ที่ดอยคำสนใจนำมาก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทมีให้และ องค์กรสนับสนุนอะไรให้กับบุคลากรบ้าง แล้วบุคลากรเนี่ยได้ใช้สวัสดิการอะไรของเราไปบ้างอันนี้เราก็คือพยายามที่จะเก็บข้อมูลนะคะ ในส่วนสุดท้ายเนี่ยการเก็บข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยจะไม่มีประโยชน์มากพอหากข้อมูลดังกล่าวไม่ไม่ถูกนำมาประมวลผลเพื่อที่จะไปสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร สุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าในแต่ละรอบปีเนี่ยก็จะต้องมีเกณฑ์การประเมินนะคะ จะเป็นการประเมิน KPI หรือว่าจะเป็นประเมินผลงานของปฏิบัติการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยล้วนแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจในการให้อะไรก็ตามนะคะในแต่ละปีดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เรากล่าวมาในสี4ระบบงานแล้วเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้อย่างแน่นอนนักศึกษาครับจะเห็นว่าการ พัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเนี่ยอย่างที่เราได้เข้าใจมาในตอนแรกนะครับ ก็คือกระบวนการสรรหาพัฒนาให้คนไปทำงานนะครับ แล้วก็วัดและประเมินผลบริหารค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ออกจากองค์กรหรือว่าย้ายตำแหน่งก็แล้วแต่ ในกระบวนการทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะนำเอาระบบ information system ที่เป็นระบบ IT เนี่ยเข้ามาใช้งานได้ในในทุกๆขั้นตอนนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาก ถ้าเราสามารถที่จะทำได้ทั้งหมด เพราะว่าในองค์กรทุก ๆ องค์กรมีคนจำนวนมาก คนจำนวนมากในแต่ละคนก็มีข้อมูลประวัติของตัวเอง และประวัติของตัวเองเนี่ยเป็นประวัติที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา อย่างเช่นไปฝึกอบรมอะไรมา ก็จะต้องถูกบันทึกไว้ เป็นคนที่เก่งด้านไหน เฉพาะด้านก็จะถูกบันทึกไว้ เป็นคนที่ มีผลประวัติผลในการบันทึกผลในการทำงานอย่างไรก็ถูกบันทึกไว้ ประวัติคนแต่ละคนตั้งแต่ตั้งต้นแล้วก็เติมข้อมูลลงไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดบันทึกเงินเดือนที่เปลี่ยนไปบันทึกของการทำงานที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าพลวัตหรือข้อมูลที่ไดนามิก และข้อมูลแต่ละคนก็จะถูกส่งเชื่อมไปกับข้อมูลส่วนต่างๆ อย่างเช่น แผนกเงินเดือนที่แผนกการเงินที่ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับแผนก เรื่องของการวิจัยที่อาจจะบันทึกข้อมูลวิจัยของแต่ละคน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด เห็นว่าการใช้ HRIS จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะมีประหยัดคนนะครับ ประหยัดคนประหยัดเงินในการที่จะมีคนจำนวนมากที่จะประมวลผลข้อมูลอย่างที่ได้เล่าไป จะช่วยให้เราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก็คือทำให้ทีม HR เนี่ยสามารถที่จะใช้คนไม่ต้องเยอะนะครับ มีคนจำนวนไม่มาก แล้วก็มีข้อ พียงแต่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ แล้วก็ประหยัดเวลานะครับการที่จะทำงานให้รวดเร็ว แล้วก็ตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลให้เร็วเนี่ยคอมพิวเตอร์ หรือว่าระบบข้อมูลสารสนเทศจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับในการที่องค์กรใช้ในเรื่องของแต่ละส่วนขององค์กรเนี่ยสองงาน HR เนี่ยตั้งแต่สรรหาการพัฒนาก็อาจจะใช้ในเรื่องของการ ฝึกอบรมแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์นะครับ การทำฝึกอบรมจากการเรียนวิดีโอแล้วก็การทำเทสติ้งการทำข้อสอบเพื่อประเมิน พวกนี้ก็ใช้ระบบสารสนเทศได้ด้วยทั้งสิ้นนะครับ การที่จะประเมินผลก็มีการบันทึกการประเมินผลในแต่ละช่วงเวลาของการทำงานนะแล้วก็นำไปคำนวณเพื่อการบริหารค่าตอบแทน เมื่อคนจะย้ายตำแหน่งก็ต้องใช้ประวัตินี่แหละมาศึกษาดูเพื่อที่จะย้ายตำแหน่งในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือแม้แต่ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือเรื่องของก่อนที่จะเข้าทำงาน ตอนนี้ระบบ HR ของทั้งโลกเนี่ยก็มีการพยายามที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อที่จะให้สรรหาบุคคลต่างๆ ที่เหมาะสมในโลกนี้นะครับว่าใครที่จะเหมาะสมอยากมาทำงานที่นี่บ้างก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่ม HR หรือว่าเว็บไซต์ที่ ได้ประโยชน์ในวงการ HR มากนะครับก็คือ LinkedIn นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตามชื่อนี้ LinkedIn เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลหรือว่าให้เราไปใส่ข้อมูลของเราว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหน แล้วก็มีความถนัดเรื่องอะไร แล้วก็อาจจะจัดเป็นคอมมูนิตี้ของคนกลุ่มนั้น แล้วก็มีการทำให้เกิดการรู้ว่าเออในโลกนี้มีคนแบบไหนบ้าง ก็อาจจะมีการชวนไปทำงานหรือว่าขอข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ตรงนี้ในโลกของ Information System ทั้งภายในและภายนอกล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายขึ้น ตรงนี้คือโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ครับ